จักเเตอร์ชื่อลูกปืนนะครับผอสมาสดีครับ ชื่อปืนนะครับเล่นสเก็ตอยู่ที่เด็กสเก็ตบารน้องปืนวันนี้น้องปืนมีท่าอะไรมาแนะนำให้น้องๆเขาได้ไปเล่นต่อบ้าง ก็มีมีท่าแบ็คไซด์ร้อยแปดสิบครับ ก็สำหรับท่าแบ็คไซด์ร้อยแปดสิบเราก็เอาไว้ข้ามของได้ว่าขึ้นไปเล่นกับอุปกรณ์ได้ต่อยอดต่อยอดจากแบ็คไซด์ไปทำอะไรก็จะเป็น าร้อยสิบหรือไม่ก็ขึ้นไปแบ็กไซด์ฟิฟตี้แล้วก็แบ็กไซด์ออกได้การแบ็กไซด์นะครับมันก็จะเหมือนการที่เราโอลี่นะครับแต่ว่าโอลี่เราปาดเท้าไปด้านหน้าเพราะว่าถ้าแบ็กไซด์เราจะปาดไปช่วงเฉียงปาดเฉียงไม่แต่บุ๊คแขนก็จะเอียงมาประมาณนี้เราก็จะตบปึ๊บการที่เราจะตบได้เนี่ยเราต้องเวียงไหลไปก่อนตอนจังหวะที่เราแบ็กขึ้นมาเราก็จะเวียงไหล ชั่นเท้านะครับ มันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ เวลาเราจะไปสายก็แบกปุ๊บหมุนนี่มันคือวิธีฝึกก็จะเป็นประมาณนี้ครับ